เกมใหม่นะครับผมก็ไม่รู้จะเข้าไหมลองดูลงมาครับ 60 บาท คูณ2 96 บาทเด้งแล้วกันเปิดมาถึงก็เข้าเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อช็อตครับ เข้ามาหมื่นหกผมงงเลยเนี่ยตอนนี้ วิปวินมาโอ้ยงงครับ เล่นช่วงฝนตกด้วย ผมก็ไม่รู้จะเข้าไหม ผมเห็นเป็นเกมใหม่หมื่นหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาท นี่ผมเพิ่งกดเองนะเนี่ย เข้าอะไรไวขนาดนี้ ไม่อยากจะเชื่อ เพิ่มเบ็ดกันเลยครับ160ไปกันยาวๆ ครับผม ลงไหมลงไหมตกใจเลยผมกดมาโอ้โหเด้งเข้ามาหมื่นกว่าอุ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะเข้าไวขนาดนี้ไปกันเรื่อยๆ ครับ คูณพันสี่ได้มาหมื่นกว่าสุดยอดเลย เกมใหม่ที่เข้าไวมากครับแหมแตกดีด้วย ผมชอบนะผมว่ามันแตกแล้วลงแล้วมาคูณเรื่อยๆเลย ไม่เข้าเลยครับอันนี้เพิ่มเป็ดนะสองร้อยไปเลยครับลงมาแล้ว เอามาแล้วหนึ่งพันบาทไปกันต่อครับ ไม่รอช้าเอาไปแล้วเอาอีกไหมถึงมาครับลงไหมลงครับต่อไหมโอยเด้งมาอีกหนึ่งสีมีต่อไหม คาสแคตเตอร์ครับ สุดยอด เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยคดสแคตเตอร์ด้วยมันมีต่อ เดี๋ยวมีต่อ ทุกคนมีต่อเด้งมาเท่าไหร่ ผมดูก่อนโอ้ยหมื่นสี่เจ็ดร้อยสิบบาทครับ ทุกคนสุดยอด นะดูแคตเตอร์ต่อเราจะได้เท่าไหร่กัน ครับอย่ารอช้า ลงมาอีกแล้วไปกันเรื่อยๆได้ไปพันแปดนี่ลงลงเรื่อยๆเลยมาอีกไหมมาอีก ต่อไหม ต่อทุกคนก้าวันหกแล้วอีกไหมไม่ต่อนะ ไม่เป็นไร เอาเหลืออีกแค่เจ็ดทีนะปีจะปิ้นน่ะ อุ้ยแดงมาอีกหมื่นนึงเอาทุกคนจ่าจอดมันยอดมากเรื่อยๆลงไปลงต่อยคูณสิบสองเก้าร้อยหกสิบคูณสิบสี่มาไหมไม่มาคูณสิบสี่มาไหมคราวนี้ลงครับคูณสิบหกคูณสิบหกมาไหมเข้าไหมไม่มา เข้าไหม อุ้ยหมื่นเก้าโอ้โหให้มันได้แบบนี้นี่เกมใหม่มาแตกดีขนาดนี้เลยเนี่ย ยังไงเพื่อนๆ ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับ ผมแนะนำเลยคือเข้าดีมากแจ๋วเลยเชนี้แจ๋วเลยอ่ะอ้ยหมื่นเก้าสองร้อย ไปต่อทิ้งไม่แม้ดูซิได้เท่าไหร่ โอ้โหสามหมื่นสองครับทุกคน สุดยอดไปเลยอ่ะ เด้งมาหกหมื่นสองพันครับ เพิ่มเบ็ดไปสี่ร้อยเลยเอาเอาแค่มาหกหมื่นพอครับ เราได้กำไรโอ้โหทุนพันสี่แต่หกหมื่นคุ้มจัดเลยครับวันนี้มีต่อไหมไม่ต่อมีต่ออีกไหมต่อหน่อยต่ออีกต่ออีกอยากได้อีกต่อเรื่อยๆจะได้เรื่อยๆก็เอาเรื่อยๆครับถ้าไม่แตกก็เอาแค่หกหมื่นพอครับทุกคน ไม่แตกแล้วพอดีส่ารับ ได้กับไรเยอะแล้วใครชอบก็ฝากติดตามพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับผมไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ